พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 พร้อมสำหรับทุกงานวิจัย สตาร์ทอัพ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ที่กำลังมองหาพื้นที่ตั้งห้องปฏิบัติการ สำหรับการทำงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม ไม่ต้องไปไหนไกลครับ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมให้บริการครับ สถานที่สำหรับเริ่มต้นทำงานวิจัย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 หรืออิงทูอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย คือคำตอบของทุกนวัตกรรม เปิดให้บริการเช่าพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ที่ตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบ ประกอบด้วย ห้องแลบแบบ ready to move in ที่พร้อมสำหรับการเข้าใช้งานได้ทันที และด้วยแนวคิดการออกแบบห้องแลบแบบโมดูล่าดีไซน์ทำให้กำหนดขนาดพื้นที่ห้องได้ตามความต้องการของทุกธุรกิจ ห้อง Sensitive Lab เหมาะสำหรับงานวิจัยที่มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อม และความสั่นสะเทือน ห้อง Heavy Equipment Lab สามารถรับน้ำหนักได้มากถึง 2 ตันต่อตารางเมตร ร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000